อนที่แล้วเราได้รู้จักถึงประโยชน์ขั้นตอนการใช้งาน และข้อจำกัดของโปรแกรม Google Classroom กันไปแล้ว ต่อไปเรามาลองเรียนรู้ขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้งานกันนะคะ ว่ามีวิธีการเข้าใช้งานอย่างไรบ้างสำหรับวิดีโอนี้นำเสนอหน้าจอโปรแกรม ที่มีการใช้งานเป็นเวอร์ชันนะวันที่บันทึก ต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามการปรับปรุงของผู้พัฒนาระบบ อย่างไรก็ตาม การใช้งานก็ยังคงใช้แนวคิดเดิม ไปเริ่มใช้งานกันเลยนะคะ ในการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Classroom ผู้ใช้งานจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ หรือ Google Account ประเภทใดก็ได้หนึ่งในประเภทบัญชีผู้ใช้ต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการเรียนรู้ของผู้ใช้งานดังนี้ 1. บัญชีโรงเรียน หรือที่เรียกว่าบัญชี g s u i t for Education คือบัญชีที่ตั้งค่าโดยโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง และอาจมีลักษณะดังนี้ u assign yourschool.edu หรือ u assign Your School Domain Name หากคุณไม่ทราบรายละเอียด บัญชี e s u s for Education สามารถติดต่อผู้สอน หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน 2. บัญชี Google ส่วนบุคคล คือบัญชีที่ผู้ใช้งานตั้งค่าเอง ซึ่งปกติผู้ใช้จะใช้บัญชี Google ส่วนบุคคล นอกสถานที่ของโรงเรียน เช่น เพื่อการศึกษาแบบโฮมสกูลโดยบัญชีดังกล่าว อาจมีลักษณะดังนี้ u a s i example com ทั้งนี้หากผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 13 ปี จะไม่สามารถสร้างบัญชีได้ด้วยตนเอง แต่สามารถให้ผู้ปกครองเป็นผู้สร้างให้ได้ 3. บัญชีจีซุดคือบัญชีที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบขององค์กร และอาจมีลักษณะดังนี้ u a s i y o u r c o m p a n y com โดยปกติแล้ว บัญชีจีซุด มักใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ g s u i t e รุ่นต่อไปนี้ g s u i t e Basic g s u i t e Business g s u i t e Enterprise และ g s u i t e for Nonprofit ค่ะ เพราะว่าโปรแกรม Google Classroom สามารถใช้งานได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ดังนั้นในการลงชื่อเพื่อการลงทะเบียนเข้าใช้งาน จึงมีวิธีการเข้าใช้งานแตกต่างกันไป ในการเข้าใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต มีวิธีเข้าใช้งานได้ 2 วิธี ขณะที่การใช้งานด้วยสมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อย เรามาเรียนรู้กันเลยนะคะ เรามาเริ่มด้วยการใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะ ในการเข้าใช้งานแบบนี้ เราเข้าใช้งานได้ 2 วิธี ลองทำตามได้นะคะ วิธีที่ 1 ให้เราเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ตัวใดก็ได้ แต่ดิฉันแนะนำ Google Chrome นะคะ เพราะเป็นโปรแกรมในตระกูลเดียวกัน จะไม่ค่อยพบปัญหาเกิดจากการใช้งาน เรามาเริ่มกันเลยนะคะ เมื่อเราเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ แล้วไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าลงทะเบียนเข้าใช้งาน ให้เข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานของ Google ในการเข้าใช้งานครั้งแรก ถ้าคุณใช้บัญชี g s u i t e for Education ระบบจะให้เลือกสถานะให้คลิกเลือกว่าฉันเป็นนักเรียนหรือฉันเป็นครู สำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชี Google ส่วนบุคคลจะไม่เห็นตัวเลือกนี้ จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าแรกของ Google Classroom วิธีที่ 2 เข้าใช้งานผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้ Gmail โดยเปิดไปที่ www.gmail.com เมื่อใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว คลิกที่ปุ่มสลับแอป แล้วคลิกเลือก Classroom หากคลิกแล้วไม่พบไอคอนของ Classroom ให้คลิก More เพื่อสลับไปยังแอปพลิเคชันอื่น คลิก Classroom ระบบจะเข้าสู่หน้าแรกของ Classroom สำหรับการใช้งานด้วยสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS มีวิธีการดังนี้ ขั้นแรกให้ดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งให้เรียบร้อย จากนั้นแตะ Classroom จะปรากฏหน้าต่างเริ่มใช้งาน ให้คลิกเริ่มต้นใช้งาน ขั้นที่ 2 ให้คลิกเลือกบัญชีสำหรับ Classroom แล้วคลิกตกลง ในการเข้าใช้งานครั้งแรก หากคุณใช้บัญชี g s u i t for Education ระบบจะให้เลือกสถานะ ให้คลิกเลือกว่า ฉันเป็นนักเรียน หรือฉันเป็นครู สำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชี Google ส่วนบุคคล จะไม่เห็นตัวเลือกนี้ จากนั้นจะปรากฏหน้าแรก เป็นอย่างไรบ้างคะ ง่ายใช่ไหมคะ ดิฉันคิดว่าณนะตอนนี้ทุกท่านมีบัญชีผู้ใช้เพื่อการใช้งาน Google Classroom กันทุกคนแล้ว และสามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะคะ บทต่อไปเราจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างห้องเรียนและการใช้งานอื่นๆ อย่าลืมคลิกดูวิดีโอบทต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ